สวัสดีครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับป้าแมวที่ร้านของผมที่กองถ่ายนะครับ ป้าแมวทานปโปซีเอสพลัสไปกี่วันแล้วครับทานไป 2 อาทิตย์กว่าๆหน่อยนึงลค่ะลดไปกี่โลครับ6โลค่ะ2อาทิตย์กว่าๆลดไป6โล แล้วรู้สึกยังไงบ้าง ก็เบาตัวขึ้นปวดขา ก็ไม่ปวดข่อก็ไม่ปวดค่ะ เห็นวิ่งเป็นเด็กเลยนะจากเมื่อก่อนนี่ โอ้โหดูเดินดูเหนื่อยใช่ไหมครับใช่ แล้วมีอาการอะไรไหมเหนื่อยไหม ทำงานได้ปกติ ปกติเหมือนเดิมนะคะยอดเยี่ยมเลยนะแล้วมาโชว์หน่อย โชว์หน่อย ตอนนี้แหมเสื้อผ้าหลวมหมดแล้วนะครับหลวมอุ้ยเซ็กซี่ไปป่ะป้าแมว ดึงซะขนาดนั้น ไม่เป็นไรนเีนี่แหละครับช่วยโปรซีเอสพัทถ้าไม่ดีจริง ผมไม่ทำนะครับ